จากแรงกดดันทั้ง 5 ด้านนี้ จึงนำไปสู่การเสนอแนะการสร้างกลยุทธ์ โดยพอเทอร์ได้นำเสนอกลยุทธ์หลักๆสำหรับธุรกิจ 3 กลยุทธ์ได้แก่ 1. การเป็นผู้นำด้านต้นทุนต่ำหรือ low cost leadership 2. การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า หรือบริการ หรือ product differentiation 3. การมุ่งตลาดเฉพาะ หรือ focus on market niche ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การเป็นผู้นำด้านต้นทุนต่ำหรือ low cost leadership คือการปรับปรุงต้นทุนสำหรับการแข่งขันในธุรกิจให้ต่ำที่สุด เช่น ตลาดค้าส่งต่างๆ ที่สั่งซื้อจำนวนมาก 2. การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการ หรือ product differentiation คือการสร้างความแตกต่างที่มีคุณค่าทางการตลาด และสามารถทำให้ลูกค้ารับรู้ความแตกต่างของสินค้าหรือบริการนั้นได้ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง 3. การมุ่งตลาดเฉพาะ หรือ focus on market niche คือการเลือกแข่งขันในตลาดเฉพาะ เช่น ลาดผู้ที่ชื่นชอบของสะสม ต่อมาได้เพิ่มเติมอีก 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. นวัตกรรม หรือ innovation 2. การเติบโตหรือ growth 3. การสร้างพันธมิตรหรือ alliance ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นวัตกรรมหรือ innovation คือการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ หรือการพัฒนาตลาดใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น โรงแรมแคปซูล 2. การเติบโตหรือ growth คือการขยายธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก การแตกแขนงธุรกิจ หรือการเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การเข้าไปสู่ธุรกิจขายปลีก CP Fresh Mart ของเครือ CP 3. การสร้างพันธมิตร หรือ alliance คือการสร้างความสัมพันธ์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ กับลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้สัญญาย่อย และอื่นๆ เช่น การรวมกลุ่มของสายการบินเครือ Star Alliance ตัวอย่างจากเว็บไซต์ของบริษัทนิ่ม Express ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่อ่านประกอบในโบดูนี้ พบว่า บริษัทนิ่ม Express ได้กำหนดมิชชั่นขององค์กรไว้ว่า ส่งมอบการให้บริการด้านการขนย้ายและการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกสบาย ความประหยัดและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องโดยมีคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดที่จะปรากฏเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท คือ ประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย ความประหยัด และความเชื่อถือได้ของบริการขนส่งสินค้าของบริษัท กลยุทธ์ตัวอย่างจากกรณีศึกษาบริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรสระบุว่า กลยุทธ์ระดับองค์กรคือ การเติบโต หรือ growth strategy ซึ่งหมายถึงการพยายามขยายสาขาหรือจุดรับส่งให้มีมากขึ้น เพื่อครอบคลุมลูกค้าในหลาย ๆพื้นที่ เนื่องจากธุรกิจขนส่งนั้น การลดต้นทุนในการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นหากมีจำนวนลูกค้าในหลาย ๆ พื้นที่ จะทำให้มีสินค้าที่ต้องการขนส่งครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ จึงไม่ต้องเสียที่ว่างในรถขนส่งในในการขนส่งแต่ละครั้ง โดยบริษัท ยังมีกลยุทธ์การแข่งขันในระดับธุรกิจที่เน้นในเรื่องความเร็วหรือสปีดและความสะดวกหรือ convenient ของลูกค้าอีกด้วย เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าในการขนส่งสินค้า จากกลยุทธ์ดังกล่าวของบริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรสจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่ต้องการจะเป็นด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย ประหยัด และเชื่อถือได้ของบริการขนส่งสินค้าสำหรับตัวอย่างที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ในโลก มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆ ดังที่กล่าวมานั้น มีดังนี้ 1. กลยุทธ์ด้านต้นทุนต่ำ หรือ low cost strategy เช่น บริษัทเดลคอมพิวเตอร์ใช้ระบบออนไลน์ bid to order เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบของคอมพิวเตอร์เองได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีราคาไม่สูงจากการซื้อจากร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป 2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ differentiation strategy เช่น Yahoo ที่ให้ลูกค้าได้เลือกเนื้อหาของข่าวที่ต้องการอ่านในหน้าแรกได้เอง หรือ Federal Express เป็นบริษัทแรกที่นำระบบออนไลน์ Package Tracking and Flight Management มาให้ลูกค้าตรวจสอบได้ว่า สิ่งของที่ฝากส่งนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนใดของการขนส่ง 3. กลยุทธ์การตลาดเฉพาะหรือ Focus Strategy เช่น เว็บไซต์ Conference Alert ที่เกิดจากความต้องการในการรับรู้ข่าวสาร การจัดสัมมนาวิชาการของนักวิชาการทั่วโลก จึงเปิดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดสัมมนามาไว้ในที่เดียวกัน 4. กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม หรือ Innovation Strategy เช่น การเปิดให้บริการของ Line กับกลุ่มคนที่ต้องการสนทนากลุ่มออนไลน์ รูปแบบใหม่ ที่มีการส่งสติกเกอร์ให้กันได้ด้วยการดาวน์โหลด หรือการเปิดให้บริการเพลงทางออนไลน์ของ iTunes 5. กลยุทธ์การเติบโตหรือ growth strategy เช่น การที่อเมซอนเริ่มจากการขายหนังสือออนไลน์ จนกลายเป็นร้านค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท 6. กลยุทธ์พันธมิตร Alliance Strategy เช่น การที่ Walmart กับ Procter Gamble ใช้ระบบ Automatic Inventory Replenishment by Supplier ร่วมกันสำหรับการสั่งซื้อและการจัดการสินค้าคงคลังทำให้สามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และเพิ่มยอดขายของทั้งสองบริษัทได้ นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์อื่นๆ อีก 3 กลยุทธ์ที่องค์กรนำมาใช้ในยุคหลังๆ ได้แก่ 1. การผูกติดลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิต หรือ lock in customer and suppliers 2. การพยายามสร้างแนวกั้นในการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ หรือ r a s t barrier to entry 3. การใช้การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่า หรือ leverage investment in IT เรามาศึกษากลยุทธ์แรกกันก่อนนะคะ การผูกติดลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิต Lock in customers and suppliers หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิต หรือการผูกติดลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิตให้อยู่กับธุรกิจเพื่อให้มีความพักดีต่อธุรกิจของเรามากกว่าคู่แข่ง หรือ lock out competitors ซึ่งเดิมธุรกิจจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มบริการที่ดีให้กับลูกค้า หรือเพิ่มความสะดวกให้ผู้ขายปัจจัยการผลิตเท่านั้น แต่ปัจจุบันยังรวมถึง การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้ด้วยสำหรับกลยุทธ์ Lock in Customers and Suppliers และ Create Switching Cost นั้น ในหนังสือของ London และ London ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกัน โดยเรียกว่ากลยุทธ์ Customer and Supplier Intimacy กล่าวคือ การสร้างความใกล้ชิด สนิทสนมระหว่างธุรกิจ กับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อช่วยสร้างต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและคู่ค้าให้สูงขึ้นได้ ทำให้สามารถผูกติดลูกค้าและคู่ค้า ให้อยู่กับธุรกิจได้นานๆนั่นเอง ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลยุทธ์นี้ได้แก่ การเชื่อมโยงการใช้งานระหว่าง iPod iPad iPhone และ MacBook Pro ของบริษัท Apple เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่ใช้สินค้าทุกอย่างภายใต้ยี่ห้อ Apple ซึ่งรวมทั้งการใช้ไอจูในการดาวน์โหลดเพลงต่างๆ หรือการซื้อโปรแกรมจาก App Store ได้ง่ายและสะดวกด้วย ทำให้ลูกค้าผูกติดการใช้งานกับบริษัท Apple ในทุกๆการทำงาน และทำให้ผู้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ที่ต้องการขายโปรแกรมของตนเองให้ได้มากขึ้น ก็ต้องพัฒนาโปรแกรมบน iOS ของ Apple ด้วย ซึ่งเป็นการผูกติดผู้ขายปัจจัยการผลิตด้วยกลยุทธ์ที่ 2 คือ การพยายามสร้างแนวกั้นในการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ หรือ raise barrier to entry หมายถึง การพยายามสร้างแนวกั้นในการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรับปรุงการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลยุทธ์นี้ได้แก่ การที่คนใช้งาน Google ในการค้นหาเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก รวมทั้งการใช้งาน Gmail ที่มากขึ้น และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ มาตอบสนองผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น เช่น บริการ Google Map หรือ Google Drive ยิ่งทำให้คู่แข่งเข้ามาแย่งชิงลูกค้าได้ยากขึ้น กลยุทธ์ที่ 3 หรือกลยุทธ์สุดท้าย คือการใช้การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่า หรือ leverage investment in IT หมายถึงการใช้การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่ามากที่สุด ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกลยุทธ์นี้ เช่น การที่เ e เ e ่นอเลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการขายสินค้าหน้าร้าน จะนำไปสู่การรับชำระเงินออนไลน์ให้กับธุรกิจอื่นๆด้วย